ลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน สวทช ผนึก มทรอีสาน พลิกทุ่งกุลาให้ยิ้มได้ ด้วยเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ ทุ่งกุลาร้องไห้ คือวลีติดหูที่สื่อถึงความแห้งแล้งของผืนดินภาคอีสาน แต่วันนี้คนทุ่งกุลาจะยิ้มได้ เมื่อนักวิจัยไทย ผนึกกำลังยกระดับการทำเกษตรสมัยใหม่ ผ่านสถานีเรียนรู้ที่พร้อมกระจายองค์ความรู้ และสร้างทักษะให้เกษตรกรครับ สวทช ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ ยกระดับการทำเกษตรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ สู่การทำเกษตรสมัยใหม่ ผ่านสถานีเรียนรู้ ประกอบด้วย เทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิ คุณภาพสูง การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรประณีตการบริหารจัดการน้ำการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง โดยสถานีเรียนรู้จะเป็นจุดทดสอบ สาธิต และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ พร้อมหลักสูตรการเรียนรู้ให้เกษตรกร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้น ภายใต้การขับเคลื่อนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG เปลี่ยนทุ่งกุลาร้องไห้ ให้เป็นทุ่งกุลายิ้มได้อย่างยั่งยืน สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืนโดย สวทช และหน่วยงานพันธมิตร วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล พัฒนาไทยให้ยั่งยืน